มา ขอตัวคูณไปเรื่อยๆคอมโบต่อเนื่องได้ไหมไม่มีด้วยคอมโบต่อเนื่อง เออตัวเอโอ้ไม่มีด้วยไงดีวะผมกดมือมันไม่ค่อยเข้าเลยว่ะนะสองไปสองพันแล้วหม้อไห่กำไรมือไม่มีโตโตเอาได้อยู่ แปลงร่างเป็นวายแถวสาม ของมีตัวต่อตัวเชื่อมเรียบร้อยครับผมมาอีกหนึ่งดอกีสามพันหกร้อยเอาเรื่องเบื้องเตกห่างไกลความเจริญก็ยังถึงอยู่มงกุฎดอกส้มแล้วเท่าไรขอได้ไหมไม่มีของมงกุฎดอกส้มเนี่ย มงกุฎดอกส้มโอ้ไม่มีแม่เอ้ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮียต้นสเตทฟาดมาแล้วจ้าสวัสดีอรุณสวัสดีนะ สวีดัสสวัสดีในช่วงเช้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะที่ว่าทำไมเฮียต้นเสียงเป็นตุยๆวะ นะยังไม่เต็มร้อยตื่นเช้าอะท่านผู้ชมนะเออ เพราะว่าอะไรฮะเดี๋ยวผมจะเล่นสักไม่นานนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีธุระออกไปข้างนอกนะครับ ก็นะอาศัยช่วงเช้าก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆมาลงดูนะ เพราะว่าหลายครั้งหลายคาช่วงเช้าเอง นะที่ผมเล่นแล้วก็มันก็บวกผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมนะว่าแบบ ช่วงเช้าแบบเฮ้ยคนไม่ค่อยเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมีโอกาสช่วงเกมแจกแล้วแบบมันเข้าเราเต็มๆเลย แต่เกมเออเนี่ยฮะ Rise of Apollo ฮะหรือว่าเกม Apollo นี่ยเองที่เพื่อนๆ นักปั่นสล็อตเขาเรียกกันนะ เรียกทับศัพท์เลยเกม Apollo ก็เป็นนั้นเข้าใจตรงกันนะ แต่ว่าเกมเออหลายๆ เกมนะ มันเขาเรียกว่าอะไรอะชื่อภาษาไทยอะคือกับภาษาอังกฤษอะมันไม่ตรงกันนะเพื่อนๆจะชอบแบบกำหนดศัพท์แปลกๆขึ้นมาอย่าง Treasure of a t e c นะก็คือเกมสาวถ้ำอะไรแบบนี้ Lucky n e g o ก็คือเกมแมวอะไรประมาณเนี้ยนะนะครับ แต่ว่าเกมนี้ทับศัพท์ได้เลย เกม Apollo ฮะท่านผู้ชมนะล่าสุดก็คือแตกดอกใหญ่ไป1ดอกถามว่ามันก็ไม่ใหญ่มากเพราะว่าอย่าลืมนะว่าผมลงตาละ200อะนะมันค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับ แตกประมาณเนี่ยหมื่นเอียดก็ถือว่า เหมือนเพิ่งเริ่มต้นนะแต่จะให้ดีก็สักสักหมื่นห้าขึ้นนะแตกรางวัลใหญ่นะ แบบแจ็คพอตออกมานะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ยังถือว่าพอเก็บได้นะฟีสปินถ้าจำไม่ผิดรอบก่อนที่เข้าตอนผมล้างหน้ากระดานก็บวกไม่เยอะนะครับแต่ดีว่าแตกนอกนะเก็บได้เรื่อยๆอ่ะพูดพร่ำนำเพลงไปใหญ่ฮะเดี๋ยวชักช้าท่านผู้ชม นะลีลา มากระตุ้นกันสักหน่อยนะ ในช่วงเช้าผมยังไม่ได้จิบกาแฟเลยนะก็เออยังมึนๆอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันนะผมอาจจะยังไม่ได้พูดเยอะอะไรมากมายนะครับ ผมท่านผู้ชม ไปฮะล้างหน้ากระดานไปก่อนนะ เป็นห้าสิบฮะ ทุนมาอยู่ห้าพันเจ็ดนะวันเนี้ยสักทีแปลงร่าง เออนั่นละขอเธอโอ้โหไม่ไม่ต่อด้วยอ่ะยัดกดเทอร์โบนะสี่ห้าหมุนนะ เดี๋ยวว่ากัน เอ้า วันนี้มีโอกาสโอ้โห แตกนอกดีจังวะท่านผู้ชม เอ้า แตกทุกไม้ แตกทุกไม้ เอ้าเฮ้ย โอ้ทุกไม้สเก็ตเตอร์ใหม่โอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาอีกแล้วครับผมนะ ในช่วงล้างหน้ากระดานเบ็ด50 แบบนี้เลยรอบก่อนก็เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมไป52หมุนด้วยนะท่านผู้ชมฮะมารอบก่อนเป็นแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้เป๊ะเลยนะผมล้างหน้ากระดานที่เบ็ด50 นี่แหละแล้วก็เตะแบบไม่ไม่กี่ดอกอะเตะเลยสเก็ตเตอร์เข้ามาเลยฮะเอามาดูกัน ผมว่าจะซ้ำอีหลอบเดิมนะผมว่านะ รอบก่อนเนี่ยจะจำไม่ผิดนะแตกสองพันกว่านะ ได้กำไรสองพันกว่านะ เข้าฟิลิปปิน์เร็วๆเนี่ยมาดูดีรอบนี้จะมีแววไหมได้เยอะกว่าเดิมไหมนะ เพราะว่ามันได้เยอะกว่าตัวคูณนะ อย่าลืมนะท่านผู้ชมฮะตัวคูณตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตรงแถวๆหน้าผมเนี่ยเห็นเมาส์ไหมเนี่ย ตัวเนี้ยมันมันจะเปลี่ยนนะ มันไม่เหมือนกับสปินธรรมดานะถ้าเข้าฟรีสปินนี่ก็คือ มันจะเปลี่ยนตัวคูณเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยฮะคูณเยอะแหละเอาง่ายๆนะ ถ้าเข้าตอนคูณ 15 เรื่อยๆเนี่ยคอมโบโอ้โหดอกนี้ได้เยอะแน่นอน นี่ไงขึ้นพันแล้วก็ผมท่านผู้ชมมาสามพันเก้าโอ้โหได้เยอะกว่ารอบก่อนอีกมาครับผมนะ ถือว่าเยอะนะ ถือว่าเยอะแล้วครับผมตอนเนี้ยถือว่าเยอะฮะอ่ะยอมรับเลย โอ้โห ลบคำสบประมาทผมได้นะเอาฟีสปินเข้าเร็วฮะเบ็ดห้าสิบมารางวันรวมตอนนี้ก็คือสามสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้านะ แต่คอมโบนี้ได้สามพันหกอะ อีกเจ็ดหมุนเนี่ยท่านผู้ชมฮะผมว่ายังไงก็อาจจะได้เห็นนะห้าพันเนี่ยอาจจะได้เห็นนะอาจจะนะ เดี๋ยวมาดูกันฮะผมขอยัดกดไปเร็วๆเลยไหมผมอยากรู้ว่า มันไม่ไม่มีผลอะไรนะท่านผู้ชม มันทำให้เราแบบลุ้นสนุกเฉยๆนะ แต่ถ้าแบบด่วนๆเลยคลิกนะ เนี่ยอ่ะสวยฮะสี่ร้อยหกสิบห้าคอมโบต่อไป ขอคอมโบต่อเนื่องคูณหกได้ไหมโอ้โหไม่มีนะเอ้หน้าผมมันบังหรือเปล่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกลัวมันจะบังอ่ะเนี่ยอ่ะ อขยับออกเน้นหนึ่งฮะผมขออนุญาตเร่งเลยนะ เรียบร้อยฮะ ทะลุห้าพันเรียบร้อย โอ้โหดอกนี้สวยจริงฮะ ยอมรับเลยสวยจริงฮะ มาเอาคอมโบต่อเนื่องคูณสิบสองด้วยเอา ว่าไงจ๊ะ โอ้ยตัวเอแถวสามไม่มีนะไม่งั้นเตรียมแปลงร่างเป็นวายนะแล้วก็บวกคอมโบต่อเนื่องแน่นอนคูณสิบห้านะโอ้โหน่าเสียดายท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรคับบวกเยอะจริงบวกเยอะจริงนะเบ็ดห้าสิบฮะ นะอีกสามหมุนขออนุญาตกดรัวๆ จ้า เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมจะดันแล้วนะเดี๋ยวผมจะอัพเบ็ดอัพสปินนะทวีคูณขึ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดันดันเบ็ดสู้เอานะเผื่อเข้าฟรีสปิน ดอกหนักๆสักหนึ่งดอกคุ้มเลยนะบอกเลย เบ็ดสองร้อยได้เห็นแน่นอนท่านผู้ชมฮะเร็วๆนี้แน่นอน มาด่วนเลย อืมองกุดดอกส้ม มันมีต่อหมดนะฮะหกพันแปดร้อยฮะ ถือว่าเยอะปบมือฮะ เยอะจริงท่านผู้ชมลบคำสบประมาทผมได้เลย มา ท่านผู้ชมฮะ ผมไม่พูดพร่ำนำเพลงนะ จังหวะที่มันกำลัง เครื่องมันกำลังร้อนเนี่ยท่านผู้ชม นะ ขออนุญาตนะฮะสิบหมุนฮะ เดี๋ยวมาดูกัน ขอดอกหนักๆ อีกสักหนึ่งดอกที่ต้นหยุดทันทีฮะ หมื่นขึ้นนะ ขอหมื่นขึ้นนะ สักหนึ่งดอกนะเบสสองร้อยนะ หยุดทันทีครับผม ไม่โดนสักที ไม่ดีขึ้นเลย เงียบกิฟพออัปเดต200 แล้วเงียบกิฟแปลงร่างเป็นวายแถว3มงกูดอกส้มสวยฮะคูณ3ได้หน่อยๆแถว2แปลงร่างเป็นวายเทพเจ้าแห่งโชคลาภกรีกโรมันต้องมาแล้ว ท่านผู้ชมหายทองคำโอ้โห โอ้ย สวยฮะ เริ่มมาแล้วจะขอหมื่นได้ไหมหมื่นได้ไหมมันต้องดันเบ็ดสู้จริงๆนะ เมื่อกี้ถือว่าตัวเกมแจกจริงฮะ เอาเตรียมแปลงร่างวนวายฮะแถวสามเรียบร้อย อืมแต่มันคูณน้อยหน่อยวะได้แค่เจ็ดร้อยหกสิบท่านผู้ชมได้ไม่เยอะเลยนะ ไปฮะด่วนๆไปอีกดี โหเบ็ดสองร้อยเนี่ยเบ็สองร้อยโอ้แต่ห้าสิบแม่ เอ้ย อยากจะร้องโอ้พระเจ้าช่วย เออเอายังไม่ดีเท่าไหร่นะท่านผู้ชมฮะอย่าว่างานนี้นะ ผมขอดันสุดแม็ก เต็มแม็กนะขอกดมือเอาฮะขอมาสักดอกผมหยุดเลย นะ ตอนนี้ก็กำไรวันมื่นเอ็ดนะ มา ขอตัวคูณไปเรื่อยๆคอมโบต่อเนื่องได้ไหมไม่มีด้วยคอมโบต่อเนื่อง เออตัวเอโอ้ไม่มีด้วยไงดีวะ ผมกดมือมันไม่ค่อยเข้าเลยวะนะสองไปสองพันแล้วหม้อไห่กำไรมือ ไม่มี ตัวโตเอาเอาได้อยู่ แปลงร่างเป็นวายแถวสามขอมีตัวต่อ ตัวเชื่อม เรียบร้อยครับผม มาอีกหนึ่งดอกสามพันหกร้อยเอาเรื่องเบื้องเตกห่างไกลความเจริญก็ยังถึง อยู่มงกุฎดอกส้มแนะแถวแรกขอได้ไหมไม่มีของมงกุฎดอกส้มเนี่ย มงกุฎดอกส้มโอ้ไม่มีแม่เอ้ยแปดพันนะโอ้ท่านชมหรือว่ามันจะแจกเราเท่านี้จริงๆวะขอดได้ไหมมงกุฎโอ้ลุ้นเหลือเกินมงกุฎเนี่ยไม่เข้านะท่านชมเออแปลงร่างกันไวแถวสองเอเข้าแน่นอนฮะ ดอกนี้สี่พันมาแล้วท่านชมมาแล้วท่านชมมาแล้วฮะโอเค ไปฮะเรียบร้อยแปลงล้วเป็นาย เข้าแน่นอน ได้ไม่เยอะฮะ เป็นสี่ร้อยเนี่ย แต่พันแปดน้อยจัด เออมาตรงนี้สวยอยู่ เอ้าเพิ่มมาอีกครับผมนะ เออมาแปลงร่างมันวายเออเออ สักทีสักที นี่ไงมาแล้วครับผมนะ ขอหนักๆดอกนี้ ดอกเดียวอยู่ผมจะพอเลยสี่พันหกร้อยแล้วเอาเรื่องกับมึงเตกโบมาอีกหนึ่งดอกเอ้าหมดคอมโบนี้ผมหยุดแล้วฮะ ท่านผู้ชม พอเพียงเท่านี้ฮะ โอ้โห ลุ้นเยี่ยวเหนียวนะหมื่นสองแตกจนได้ครับผมท่านผู้ชมกว่าจะออกมาคือเบสสี่ร้อยดันสู้เอาอะโอ้ฝืดจริงฝืดจริงแต่ยังดีให้เก็บได้ขนาดนี้นะครับมากำไรรอบนี้ก็สามหมื่นกว่าแหละเนาะเลย แต่ว่าก็เล่นลุ้นยากไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรฮะยังดีนะ โชคยังเข้าข้างเรานะครับนะเราต่อไปนะผมขอไปที่ลักกี้เนโกะแล้วกัน เพื่อนๆ ขอมานะครับอ่ะขอมา ก็จัดให้ตามนั้นแหละนะผมขอพักเกมนี้ก่อนนะอพอลโลเนี่ยหยุดเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมถอนออกสักหมื่นเอ้ยสักสามหมื่น เดี๋ยวเหลือติดบัญชีไว้สักหมื่น แล้วลุยต่อในรอบเกมต่อไปครับผมสักคู่เดียวฮะ